โมดูล PIR Pyroelectric Infrared Sensor โมดูล PIR เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ใช้หลักการตรวจจับความเคลื่อนไหวจากแสงอินฟราเรด เมื่อมีคนเดินผ่าน ก็จะจับค่าแสงที่เปลี่ยนแปลง แล้วส่งค่าสัญญาณ ออกมา จะจับเฉพาะสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น เพราะ สิ่งมีชีวิตสามารถเปล่งค่าความร้อนออกมาได้ เราสามารถนำค่านี้ไปสั่งควบคุม Arduino ได้ สามารถปรับเวลาน่วงเวลาในการตรวจจับครั้งต่อไปได้ สามารถปรับระยะทางของการตรวจจับได้ 3-7 เมตร TIR สามารถปรับระยะตรวจจับได้ โดยหมุนปรับค่า R ตัวขวา ตามเข็มนาฬิกา จะช่วยเพิ่มระยะตรวจจับ ใกล้สูงสุด 3-7 เมตร อาทิเช่น หมุนไว้ซ้ายสุด ก็คือการตรวจจับได้ไกลสุด 3 เมตร และจะมีรัศมีเป็นแบบโคนแต่ถ้าหากมีคนไปยืนในระยะ 4 เมตร ก็จะไม่สามารถตรวจจับได้ ทดลองต่อวงจร PIR เพื่อแสดงผลการตรวจจับ โดยให้ต่อช่อง Digital Out จาก PIR สู่บอร์ด Arduino พินที่7 ต่อไฟเลี้ยง และกราวตามลำดับ จากนั้น เปิดโปรแกรม Arduino IDE เขียนโค้ดลงไป ตัวโค้ดมีส่วนที่น่าสนใจก็คือ บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 จะเป็นการกำหนดพินสำหรับรับส่งข้อมูล จากตัวช่องต่อของ PIR และเรายังจะมีการใส่ไฟ LED ลงไปในพินที่ 13 เพื่อทำให้เกิดการแสดงผลได้อย่างชัดเจน เมื่อต่อวงจร เขียนโค้ด แล้วโหลดเข้าสู่ Arduino แล้ว จะพบว่า ถ้าหากเรานำมือไปวางใกล้ๆ PIR sensor หลอดไฟ LED จะติดสว่าง สักครู่ และดับไป ให้เราลองเปิด Serial Monitor ของคอมพิวเตอร์ดู จะพบว่ามีตัวอักษรคำว่า Alarm ปรากฏ รีเลย์ รีเลย์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ตัดต่อวงจรแบบเดียวกับสวิตช์ โดยควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า รีเลย์มีหลายประเภท ตั้งแต่รีเลย์ขนาดเล็กที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป จนถึงรีเลย์ขนาดใหญ่ ที่ใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง โดยมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไป แต่มีหลักการทำงานที่คล้ายคลึงกันสำหรับการนำรีเลย์ไปใช้งาน จะใช้ในการตัดต่อวงจร ทั้งนี้รีเลย์ยังสามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ภายในรีเลย์จะประกอบด้วยขดลวด และหน้าสัมผัส หน้าสัมผัส NC หรือว่า normally close เป็นหน้าสัมผัสแบบปกติ โดยในสภาวะปกติ หน้าสัมผัสนี้จะต่อเข้ากับขาคอมหรือคอมมอนและจะลอย หรือไม่สัมผัสกัน เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด หน้าสัมผัส NO หรือ normally open เป็นหน้าสัมผัสปกติเปิด โดยในสภาวะปกติจะลอยอยู่ ไม่ถูกต่อกับขาคอมแต่จะเชื่อมและก็ต่อกัน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ขาคอม หรือคอมมอน เป็นขาที่ถูกใช้งานร่วมกันระหว่าง NC และ NO ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดหรือไม่ หน้าสัมผัสในรีเลย์หนึ่งตัว อาจมีมากกว่าหนึ่งชุด ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและลักษณะของงานที่ถูกนำไปใช้ จากส่วนประกอบข้างต้นที่ได้กล่าวไป เราจะใช้งานรีเลย์แบบ SPDT หรือ Single Pole Double Throw หลักการทำงานของรีเลย์นั้น ในส่วนของขดลวด เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะทำให้ขดลวดเกิดการเหนี่ยวนำ และทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผลให้ขาคอมที่เชื่อมอยู่กับหน้าสัมผัส NC ในสภาวะที่ยังไม่เกิดการเหนี่ยวนำย้ายกลับ ไปเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัส NO แทน และปล่อยให้ขา NC ลอย เมื่อมองที่ขา NC กับคอมและ NO กับคอมแล้ว จะเห็นได้ว่า มีการทำงานติด ดับ ในลักษณะคล้ายการทำงานของสวิชเราสามารถอาศัยคุณสมบัตินี้ ไปประยุกต์ใช้งานได้ วิธีอ่านค่าคุณสมบัติของรีเลย์ว่าสามารถรองรับการทำงานที่แรงดัน และกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ ใช้แรงดันไฟฟ้าในการทำงานอย่างไร ให้เราอ่านค่าเรียงลงมาตามลำดับ 1. ยี่ห้อ รุ่นของผู้ผลิต รวมทั้ง สัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆ 2. รายละเอียดของไฟฟ้ากระแสสลับ ที่รองรับการทำงานได้ หรือ VAC 3. รายละเอียดของกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ที่รองรับการทำงานได้ VDC 4. โมเดล ระดับแรงดันฝั่งขดลวด ชนิดและโครงสร้าง และข้อมูลด้านคอยเซนซิทิวิตี้ ประโยชน์ของรีเลย์ รีเลย์สามารถสวิตช์ไฟ AC และ DC ได้ ทรานซิสเตอร์สามารถสวิตช์ได้เฉพาะไฟ DC รีเลย์สามารถสวิตช์ไฟแรงดันสูง ทรานซิสเตอร์ทำไม่ได้ รีเลย์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการสวิตช์ไฟที่มีกระแสสูง หรือมากกว่า 5 แอมป์ขึ้นไป รีเลย์สามารถสวิช์ได้หลายๆคอนแทคพร้อมกัน ข้อเสียของรีเลย์ รีเลย์มีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับทรานซิสเตอร์ในการสวิช์ไฟกระแสน้อยๆ รีเลย์ไม่สามารถสวิช์ได้ด้วยความเร็ว ทรานซิสเตอร์สามารถสวิช์ได้หลายครั้งต่อวินาที รีเลย์ต้องใช้กำลังมากกว่า ดูได้จากกระแสที่ไหลผ่านขดลวด รีเลย์ต้องการกระแสมากเกินที่ IC จะขับได้ ดังนั้นจำเป็นจะต้องใช้ทรานซิสเตอร์กำลังต่ำในการสวิชกระแสขดลวด